มามา มา มาจัดฟีเจอร์แม่งไปเลยละกันขอแจมๆนะพี่ชาโอ้โหแล้วสเก็ตเตอร์กี่ตัวนะเช็ดเคสเก็ตเตอร์หกตัวเพื่อนจัดไปดีครับสิบี่สปินจุกๆ ไปนะจังหวะนี้สิบี่สปินจุกๆ ไปเลยนะครับ ผมสเก็ตเตอร์หกตัวเช็ดเคเอาวะเอาวะมึงอย่ามาทรงแบบเก็บตัวคูณ แล้วไม่แตกให้กูก็พอนะคูณสิบองไปแล้ว แต่ยังไม่แตกสักต่อเฮ้ยกูบอกไม่เอาเก็บตัวคูณเนี่ยฮัลโหล คูณ16แล้วเพื่อนแต่ยังไม่แตกฟักดอกเลยนะ จังหวะ นี้เออในนี่ซูชิคูณ8หมับเข้าไว้ไปเอาเรื่องรู้เรื่องไปเลยดอกแรกมา ดอกแรกมาก็ได้รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโต ไปเลยเว้ยซูเปอร์กลับไป 540 บาทเช็ดเคเอาวะว่ะซื้อไป 750 บาทนะเพื่อนนะ จับไปครับผมคูณ24หมับเข้าให้ไปกำไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วจังหวะนี้คือที่เหลือคือกำไรแล้วนะมานะที่เหลือคือกำไรแล้วจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบครับผมโอ้โหรางวัลก้อนใหญ่ก็โตมาแบบรัวๆไปเลยผมจังหวะนี้ซุปเปอร์มาร์เก็ตอีก684บาทนะเช็ดเคเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะ เอาเรื่องเว้ยเอาเรื่องเว้ยแตกดีจัดจัดเพื่อนแมวนรกเรา แมวนรกเรามาโคตรดีว่ะ และดูซูชิมันมาแบบคูณ 32 หมับเ้อยไปอีกดอกหนึ่งนะ จังหวะนี้นะโหเค โดยช่อง3 ไม่เข้าไม่งั้นนะ มือไหลต่อซะด้วย จังหวะนี้คือตัวอะไรแตกก็ได้เลยนะ เมื่อนับซุปเปอร์เมกาไปหกร้อยสี่สิบาทเช็ดเคจังหวะนี้ตัวอะไรแตกก็ได้เลยจริงคูณ 32 แล้วอ่ะโอ้โห เกินปลายเกินปลายโอ้โห รู้เรื่องไหมครับผมครึ่งกรามเรามันไหลต่อสรุปคูณ40หมับควายไปอีกดอกนึงครับผมจังหวะนี้ไปยังไงต่อ ไปยังไงกันต่อว่ายังไงราคา ก้อนใหญ่ก็โตก็มาเรื่อยๆมาแบบรัวๆไปเดลี่ซุมเมกาไปอีก464บาทนะ ชิดคี้โอ้โห เดือดจัดบอกได้เลยว่าเดือดจัดจัดนะเมื่อนะ ขออีกดอกหนึ่งมาขออีกดอกหนึ่งมาสเปนสุดท้ายแล้วโอ้โหมีแต่ตัวคูณให้กูไม่มีแต่ให้กูเลยสเปนสุดท้าย